อยห่วงใยเจอแต่คนนอนเปียบหน้ามดจะร้องไห้กลับมาเธอสามวัยก่อนดวงใจจะเสียน้ำตา ไอ้หนุ่มมันร้องมามุ่งมาหลอกแต่พี่บ้านนอกไม่คิดหลอกเลยนะหนุ่มได้ให้ใส่แดงใจมันนะคะกลับมาเธอการดา เสียเวลาเอาทำไม don't ิบกาก็รมาแรมปีคอนเพ็นไม่มีอาน้องพี่มาร่วมลอยกระทงที่ยังรักมัน จนทางวาละผ่านน้ำลงเอยน้องพี่ไม่ลงเจ้าคงไม่เกินบาน ทั้งสองคณะสองเวทีนะครับ เดี๋ยวสักครู่หนึ่ง จะมีการจัดให้มีการรำวงแก้บทให้กับ คนบน が散歩 vale a pena. Pra um lado eu me ไม่มีหัวใจดวง know. 等下。 but ายโบกซ้ายสะบัดอย่าระเกินพิกัดเชิญเข้ามาตรงนี้ วัดถั่วเอวไวร้อนแดร้อนดี เด่นกันชาตินี้มันไปถึงชาติหน้าส่งแดนอันไหน เราเท่ากับเราได้เด่นอันละจังหวะเด่นเน้นให้มีชีวิตหน้าชีวาถ้าใครโดนเทก็เซเข้ามา อย่ามัวชักช้าเดี๋ยวหัวก็แตก ครับได้น้องๆกลับมาตั้งหลักที่โต๊ะดื่มน้ำดื่มข้าวนะครับรองโชว์เพื่อที่จะให้สภาพได้บันทึกภาพสวยๆนะครับต้อนรับสมาชิกที่เข้ามาใหม่ด้วย น้องเอกทัากระบะด้วยสวัสดีนะครับสวัสดีคุณพี่วรเตรด้วยนะครับเดินทางสังสมทบครับคนนี้ตากล้องเต็มเวทีไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้ว ต้องสวัสดีทักายผู้ที่ดูการถ่ายทอดสดทางบ้านไลฟ์เฟซบุ๊กดูทางบ้านด้วยนะครับง่วงแล้วทำไมง่วงแต่วันยังวะจะจะหลับแล้วปวดตาโอ้ นักร้องพิการนะครับสักเพลงหนึ่งนะครับขออนุญาต ให้เวลานักร้องพิการในด้านสายตาร้องเพลงให้เราได้ฟังสักเพลงอยู่ตรงไหนเอ่ยมามานะครับมีนักดำรอที่จะร่วมสร์กกันอยู่นะครับขอขออนุญาตสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะครับถือโอกาสหลังจากที่น้องๆได้โชว์สามเพลงต่อต่อเนื่องกันให้น้องๆได้พักซับเหงื่อดื่มน้ำดื่มท่านะครับขั้นเวลากันด้วยนักร้องพิการทางด้านสายตาเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมทำบุญในสักเพลงนะครับ